สวัสดีครับ ผมอาจารย์ รัฐพลประดับเวชภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธสวัสดีครับ กลับมาชมวิดีโอการใช้งาน Google Docs กันต่อนะครับ วิธีการอัปโหลดเอกสาร เราจำเป็นต้องเข้าเว็บไซต์ drive.google.com เนื่องจากใน Google Doc ไม่มีปุ่มให้อัปโหลดเอกสารโดยตรง แต่จะเชื่อมโยงไฟล์ที่เป็นไฟล์เอกสารสกุล DOC หรือ DOCX จาก Google Drive มารวมไว้ใน Google Docs แทน โดยการอัปโหลดไฟล์ ให้ท่านคลิกที่ปุ่มใหม่ และเลือกอัปโหลดไฟล์ จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้เลือกไฟล์เอกสารประเภท Word ที่ต้องการจะอัปโหลด และคลิกปุ่ม Open File ที่ต้องการจัดเก็บไว้ใน Google Drive รวมถึงถูกส่งไปใน Google Docs ด้วย ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ท่านทำหรือร่วมกันทำกับผู้อื่นเสร็จแล้ว ออกมาเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของท่าน โดยให้เข้าไปที่ไฟล์นั้น และให้ท่านคลิกที่เมนูไฟล์ จากนั้นเลือกดาวน์โหลดเป็น แล้วเลือกสกุลไฟล์ที่ต้องการจะดาวน์โหลด เว็บไซต์จะดาวน์โหลดไฟล์เอกสารนั้นออกมาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้เลยครับ สมมุติว่าเมื่อวาน ท่านทำงานค้างไว้อย่างไม่เสร็จ ท่านก็สามารถกลับมาแก้ไข ไฟล์เอกสารในภายหลังได้ตลอดเวลา โดยเปิดไฟล์นั้นและสามารถทำงานต่อได้เลย ในขั้นแรก ไฟล์ในไดรฟ์จะถูกเก็บไว้เป็นไฟล์ส่วนตัวท่านสามารถพิมพ์แก้ไขไฟล์งานได้เพียงคนเดียว จนกว่าจะตั้งค่าการแชร์ จึงจะสามารถเชิญให้ผู้อื่นมาดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่เลือกได้ ด้วยวิธีการแชร์ โดยให้ท่านเข้าไปที่ไฟล์งานที่ต้องการจะแชร์ แล้วคลิกปุ่มแชร์ จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา โดยจะมี 2 แถบด้วยกัน คือ แถบด้านบนเป็นลิงก์ที่ต้องการจะแชร์ โดยสามารถคัดลอกลิงก์ได้เลย และสามารถกำหนดได้ว่าบุคคลที่ได้ลิงก์ไป สามารถแก้ไขได้ แสดงความคิดเห็นได้ หรือดูได้อย่างเดียว ส่วนอีกแถบ คือแถบด้านล่างเป็นการแชร์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยที่เจาะจงไปที่อีเมลของคนนั้น และเลือกว่าผู้ใช้รายนั้นสามารถแก้ไขได้ แสดงความคิดเห็นได้หรือดูได้อย่างเดียว เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกปุ่มเสร็จสิ้น และหากไม่ได้เจาะจงไปที่อีเมล ให้นำลิงก์ส่งไปให้กับบุคคลที่ต้องการจะแชร์ตามช่องทางอื่นได้เลย เมื่อท่านทำงานร่วมกับคนอื่นนั้น หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ท่านต้องการย้อนดูการแก้ไข ท่านก็ทำได้ด้วยการคลิกที่แถบประวัติการแก้ไข ซึ่งอยู่ด้านบนข้างๆ แถบเมนู แถบจะปรากฏคำว่า แก้ไขล่าสุดที่ผ่านมา หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง ประวัติการแก้ไขขึ้นมา ท่านจะสามารถดูประวัติการแก้ไข ว่ามีผู้ใช้คนใดมาแก้ไขเอกสารบ้าง และแก้ไขในวันเวลาใดบ้าง โดยทางด้านซ้ายจะปรากฏหน้าต่าง แสดงการเปลี่ยนแปลงของรุ่นนั้นๆ และนอกจากนี้ท่านยังสามารถคืนค่าในเวอร์ชั่นเก่าได้ด้วย การคลิกที่รุ่นที่ต้องการจะแก้ไข และคลิกที่ปุ่มคืนค่ารุ่นนี้ เอกสารก็จะกลับมาเหมือนในรุ่นที่ผู้ใช้ต้องการคืนค่า เป็นอย่างไรบ้างครับ Google Docs มีฟังก์ชันการทำงานที่พิเศษกว่าการใช้งานบน Microsoft Word ใช่ไหมครับ แต่ก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง ดังนั้นก็ควรจะเลือกใช้ทั้ง 2 โปรแกรมนี้ตามความเหมาะสมของงาน ถ้าต้องใช้งานร่วมกันกับผู้อื่นก็เลือกใช้ Google Docs ในการทำงาน หรือถ้าจะใช้งานแบบส่วนตัวก็อาจจะเลือกโปรแกรม Microsoft Word ก็ได้ครับ ในบทถัดไปเราจะมารู้จักกับแอปพลิเคชันการทำงานเอกสารอีกประเภทหนึ่ง นั่นก็คือแอปพลิเคชันการนำเสนองาน